เตรียมเฮสัปดาห์หน้าได้เงินชัวบัตรคนจนโอนเงินเข้าบัตรอัตโนมัติ เยียวยารอบใหม่ได้รับสองเด้ง วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และในวันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ชัวร์แล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็แน่นอนแล้ว แล้วนะคะจะได้รับเงินเข้าบัตรแบบอัตโนมัติเช่นเคยนะคะ รายละเอียดข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังข่าวสารค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะดี เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะ ก็รอเฮกันได้เลยนะคะสำหรับเด้งแรกนะคะ ซึ่งคอรมอนะคะเคาะเงินเยียวยาเราชนะเพิ่มให้2,000เรียบร้อยแล้วนะคะ บัตรคนจนเด้งแรกมาแล้วคอรมอเคาะรับเงินเยียวยาเราชนะเพิ่ม2,000บาทแบ่งจ่ายเป็นสัปดาห์ละ1,000 บาท เริ่มวัน ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 รับ 1,000 บาทในสัปดาห์หน้าค่ะ และงวดที่ 2 นะคะ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 รับสัปดาห์ที่ 2 อีก 1,000 บาทค่ะ สำหรับความคืบหน้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะโดยล่าสุดนะคะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกันกองเงินกู้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ที่เสนอปรับปรุงมาตรการเราชนะและหมอสามสามเรารักกันนะคะ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้ร รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกที่ 3 อย่างเร่งด่วนค่ะ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็จะได้รับเงินโดยอัด ตโนมัตินะคะซึ่งไม่ต้องทำขั้นตอนอะไรทั้งสิ้นนะคะ และเรื่องที่น่ายินดีไปมากกว่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินถึง 2 เด้งนะคะก็คือ เงินเราชนะ 2,000 บาทเด้งแรกนะคะ และเด้งต่อไปนะคะก็คือเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนให้เดือนละ200 บาท นาน 6 เดือน ค่ะ ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 และก็จะได้รับอัตโนมัติเช่นเคยค่ะ นำไปรู้ซื้อสินค้ากันค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็แน่นอนแล้วนะคะ สัปดาห์หน้านะคะ ก็เตรียมไปใช้เงินไป ซื้อของกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ